วันนี้เราจะพากันมาปลูกหญ้าน้ำพุนะคะ รอบสระของเรา เพื่อจะให้หญ้าน้ำพุเป็นที่ยึดดินไม่ให้ดินถล่มพังทลายลงนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะหญ้าน้ำพุหนึ่งกอนะคะ กอตอนหนึ่งหลุมน้องเขาขุดให้เรียบร้อยค่ะดีมาก สร็จไปแล้วหนึ่งต้นเอาวางก่อนนะคะแล้วค่อยทำไป ดินที่นี่เป็นดินร่วนบนทรายนะคะทำให้เราขุดง่ายแล้วก็ทำให้ต้นไม้เจริญ